คะที่เราพูดไปคือลักษณะต่างๆ แต่ตอนนี้เราจะมาพูดถึงท่าอากาศยานเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างคะจันหวาย ค่ะ ประกอบไป 2 ส่วนด้วยกันนะคะ คือ 1. เขตการบินแอร์ไซส์ค่ะ และ 2. เขตนอกการบินแลนด์ไซส์ค่ะลำดับแรกเรามาพูดถึงเรื่องเขตการบินก่อนนะคะ ว่าประกอบไปด้วยอะไรก็คือแอร์ไซส์ค่ะ ค่ะ เขตการบินนะคะก็แบบที่1นนะคะก็คือรันเวย์นั่นเองค่ะเราขาดรันเวย์ไปไม่ได้เลยนะคะ เพราะเราจะขึ้นลงไม่ได้ค่ะ ค่ะค่ะ ซึ่งรันเวย์นะคะ หมายถึงพื้นที่สนามบินที่จัดเตรียมไว้สำหรับการขึ้นลงของอากาศยาน โดยเฉพาะที่สำคัญเนี่ย จะต้องมีผิวเรียบ มีความลาดเอียงที่เหมาะสมกับการให้อากาศยานขึ้นลงได้อย่างสะดวกและก็ปลอดภัยนะคะ ความยาวของทางวิ่งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์ของท่าอากาศยานนั้นๆด้วย ความต้องการในการใช้ความทางวิ่งของอากาศยานแต่ละแบบ สำหรับจำนวนของทางวิ่งนั้นจะขึ้นอยู่กับพื้นที่และทิศทางลมและปริมาณของการจราจรทางอากาศเช่นเดียวกัน และ 2 นะคะก็คือทางขับค่ะ หรือแท็กซี่เวย์นะคะ ก็คือพื้นที่บนสนามบินที่จัดเตรียมไว้สำหรับอากาศยานขับเคลื่อนระหว่างลานจอดอากาศยานกับทางวิ่งค่ะค่ะ ถัดจากแท็กซี่เวย์ก็จะเป็นลานจอดอากาศยานนะคะ หมายถึงพื้นที่ที่จัดไว้สำหรับเป็นที่จอดอากาศยาน ซึ่งต้องมีความกว้างและขนาดพอเพียงกับอากาศยานลำนั้นด้วย และเข้าออกได้อย่างปลอดภัยลานจอดอากาศยานอาจอยู่ชิดหรือ ติดกับอาคารผู้โดยสารออย่างเขาจะเรียกว่าแรมนะคะ หรือเรียกว่าบริดจ์นั่นเองค่ะ แต่ถ้าลานจอดที่อยู่ห่างออกไปจากอาคารผู้โดยสารก็จะเรียกว่าแอปพรอนหรือว่าเบย์แล้วก็จะมีส่วนของแอร์คราฟสแตนไว้เพื่อที่จะจอดเพื่อค้างคืน และส่วนสุดท้ายก็คือแห่งก้านั่นเองคือจอดเพื่อบำซ่อมบำรุงอะค่ะอาจารย์ ค่ะ ต่อเลยนะคะ ส่วนที่ 4 ค่ะ คือประตูขึ้นเครื่องนะคะ หรือเรียกว่าเกตค่ะ จุดเชื่อมต่อระหว่างตัวอาคารผู้โดยสารกับอากาศยานค่ะค่ะ ส่วนสุดท้ายนะคะของส่วนแอร์ไซส์นะคะ ก็จะเป็นส่วนของดับเพลิงและกู้ภัยค่ะนี่เราขาดไม่ได้ เพราะว่าเราเน้นเรื่องเซฟตี้และ Security นั่นเอง ซึ่งดับเพลิงและกู้ภัยคือพื้นที่ที่ช่วยเหลือผู้โดยสารในการกู้ภัยอากาศยาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยนะคะอาจารย์ไว้